หลังจากที่เราเรียนรู้พื้นฐานของระบบทารากันมาแล้วนะคะ ในวิดีโอนี้เราจะมาดูวิธีการสั่งงานแบบอินเตอร์แอคทีฟกันค่ะสำหรับการรันงานในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟนะคะ โดยส่วนมากจะเหมาะสมกับการพัฒนาโปรแกรม หรือการรันงานที่ต้องอาศัยการโต้ตอบค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะ จะขอเข้าไปที่ Directory ที่เราจะใช้ในสำหรับวิดีโอนี้กันค่ะ ดยใช้คำสั่ง cd เข้าไปใน user training slash hpc 101 tara hpc 101 slash working with tara slash e u n n i n g job ค่ะ จากนั้น cd เข้าไปที่ slurm interactive นะคะถาดของ directory จะแสดงอยู่บนหน้าจอนะคะ จากนั้นใช้คำสั่ง ll ดูนะคะ จะพบไฟล์ slurm hostname อยู่ใน directory นี้ค่ะ ทีนี้มาเริ่มกันเลยนะคะ เราสามารถสั่งันจ Job ในรูปแบบ Interactive ได้โดยใช้คำสั่ง s interact ค่ะคำสั่งแสดงบนหน้าจอนะคะ เมื่อทำการกด Enter นะคะ ระบบจะถามว่าเราต้องการรันงานโดยใช้ Account ไหนนะคะ ในที่นี้ให้ระบุเป็นตัวเลขไปค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะ ต้องการใช้ Account เ r a น001 ก็ใส่เลข1นะคะ จากนั้นกด Enter ค่ะ ในกรณีที่เครื่องว่างนะคะ เราจะเข้าสู่ Interactive Section ค่ะ โดยเราจะสามารถสังเกตได้ว่าหลังเครื่องหมาย a d sign นะคะ จะเปลี่ยนเป็นทารา c 0 0 1แทนที่จะเป็นทาราฟอนต์ a 1นะคะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะคำสั่งหรือคอมมานด์ทั้งหมดที่เรารันจะถูกรันบนเครื่องทารา c 0 0 1ค่ะ ทดสอบโดยรันคำสั่ง slurm underscore hostname นะคะ โดยใช้คำสั่ง dot slash slurm hostname ดังที่แสดงบนหน้าจอค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงว่าเรารันอยู่บน tara c 0 0 1 nada or th นะคะ สามารถออกจาก interactive section โดยพิมพ์คำสั่ง exit ค่ะ กด enter จะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายหลัง assign นะคะ กลับไปเป็น tara font a 1เหมือนเดิมแล้วค่ะ ในส่วนนี้นะคะเราสามารถใช้คำสั่ง e x t r a c c o t เพื่อดูสถานะ job ที่รันไปแล้วได้ค่ะ จะพบว่ามี job 1 job นะคะ เมื่อกี้รันไป อยู่ในสถานะ complete เพราะว่าเรารันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นอกจากนี้เราจะเห็นจำนวน allocate CPU เป็น 1 นะคะ เนื่องจากว่าเราไม่ได้เซตค่าในคำสั่ง s interact ของเราค่ะ โดยปกติแล้วนะคะคำสั่ง s interact จะจัดสรรทรัพยากรไว้ที่ partition d v e l l จำนวนโหนด 1โหนดจำนวนคอเท่ากับ 1 นะคะ และระยะเวลาที่รันได้สูงสุดคือ30 นาทีค่ะ ถ้าเราต้องการทรัพยากรที่แตกต่างไปจากนี้นะคะ เราสามารถใส่ออปชันเพิ่มเติมเข้าไปในคำสั่ง s interact ได้ค่ะ อย่างในตัวอย่างนะคะ เราต้องการโหนดจำนวน1โหนดคือ n ใหญ่เท่ากับ 1 ต้องการคอ 20 คอ เป็น dash n เล็ก20 ต้องการไปรันใน partition compute แทนที่จะเป็น partition devel ค่ะ dash p compute นะคะ account ที่ใช้สามารถระบุได้เลยค่ะ เป็น dash a ตามด้วย account ที่ใช้นะคะ ในที่นี้คือ train 001 ค่ะ ระยะเวลาในที่นี้คือเราจะใส่ระยะเวลาเป็น 10 นาทีค่ะ ก็คือใส่แดดทีเล็กเป็น 10 นาทีนะคะ เมื่อ enter ไปนะคะ จะเห็นว่าระบบจะไม่ถามเราแล้วว่าเราจะชาร์จจาก account ไหนนะคะ เนื่องจากเราทำการระบุ account ไปแล้วทำการรันสคริปต์เสริมโฮสต์เนมนะคะ จะเห็นว่าตอนนี้เรารันอยู่บนเครื่อง Tara C023 นะคะ จากนั้นออกจาก Interactive Section นะคะ ใช้คำสั่ง g e account ค่ะ จะเห็นว่างานของเรารันอยู่ที่ partition compute นะคะ และมีการใช้ CPU เป็น 20คอร์แล้วค่ะ